ขึ้นไปสันเขื่อนนิดเก็บขึ้นขึ้นได้เลย ตรงนี้เป็นสระบัว สวยงามมากครับสำหรับ เดือนครับกว่าน้ำจะท่วมเพชรบุรีได้นะครับเดือนพฤศจิกานะครับที่มีน้ำท่วมเพชรบุรี เพราะว่าบริเวณภูเขา มันมีจะมีมากมายเหลือเกินเทือกเขาตะนาวสีที่กั้นไทยกับพม่านั่นนะครับ มันจะทำให้บริเวณเพชรบุรีเนี่ยประวัติศาสตร์ยาวนานไม่เคยมีพม่ายกทัพผ่านมาทางนี้เลยนะครับ เพราะว่าถ้ายกทัพมาก็ตายกันหมดตรงนั้นแหละครับ แมไม่พอนะครับ ไทยก็ไม่เคยยกทัพเข้าทางนี้นะครับส่วนใหญ่ก็เข้าทางเดียวกันแหละครับ ด่านจะดีสามองค์บ้าง แล้วก็ด่านด่านอะไรนะที่จังหวัดตากนะครับนะครับเขาก็ยกทัพมาทางนั้น แต่อย่างว่าท่านบุเรงนองจะมาตีเมืองไทยหรืออะไรเนี่ย ท่านก็ต้องรวบรวม มอนบ้างกะเหลี่ยงบ้างมาตีไทยครับ คือ กวาดมอนกะเหลี่ยงที่ลบแพ้ก็เอากองทัพมารวมเป็นด่านหน้ามาตีไทยอีกทีหนึ่งนะครับ เคสไหนที่ยากๆก็เอาพวกมอน พวกเฉลยศึก แบบทะลวงฟันไปก่อนนะครับนั่นแหละครับ สมัยโบราณทุก ที่แหละครับ คนสมัยนี้ เวลาผมเล่าอะไรเนี่ยไม่ได้ค่อย นึกถึงเหตุผลความ เป็น จริงอะไรมากมายหรอกครับ ว่า เอ๊ะทำไมเขาต้องสามารถปีนกำแพง ทลายกำแพงได้ เขาก็เอาเฉลยศึกที่กล้าตายครับ เฉลยศึก ที่ ว่า ชีวิต นี้ผูกไว้กับเส้นได้อยู่แล้วครับเอาพวกนี้ทะลวงเข้าไปครับ เป็นด่านหน้าครับตายก่อนนะครับ ใครเป็นเฉลยศึก หรือเป็นนักโทษเนี้ยกองทัพหน้าก็คือนักโทษที่ว่า อาจจะโดนประหารอยู่แล้วครับ ถ้ารอดตายก็รอด แถมมียศมีศักดิ์มีเงินมีทองได้ โจรอาจจะได้เป็นนายทหารใหญ่ก็ได้นะครับ ถ้ารบชนะ เทพก็มากันเยอะครับ พวกที่กลับไปแล้วก็สวนทางกับเมื่อกี้เนี่ยครับ พวกที่ยังไม่กลับไปมารถจะเป็นกรุงเทพ พิ่มพื้นที่ชลประทานในฤดูฝน ก็สองแสนกว่าไร่ ดูแรงก็ยังมีน้ำปลูกพืชได้อีก แสนเจ็ด โอ้ดูแรงมีน้ำใช้เพิ่มปลูกอีกแสนเจ็ดแต่เขาต้องเป็นพืชที่ต้องการน้ำน้อยขนังเยอะมันไม่น่าจะได้ มันบรรเทาโรคภัย กือบ15 ปีต่อครั้งลงไปนะครับ แล้วก็ผลิตกระแสไฟฟ้าได้19,000กิโลวัตต์ปีละ 70 ล้านยูนิตนะครับ เขื่อนแก่งกระจานนี่คือประโยชน์ของเขื่อนนะครับ ใช้ให้เป็นครับบริหารให้เป็นด้วยนะครับก็คือกรมธลารทานเป็นผู้บริหารนะครับ ส่วนกระแสไฟฟ้าเป็นเรื่องของการไฟฟ้าไป างเขื่อนครับและกรมชลประทานก็ใช้เป็นประโยชน์ในการใช้น้ำเพื่อการเกษตรก็วัตถุประสงค์อาจจะขัดกันนิดนึงครับชนประทานเขาเขามองเรื่องน้ำการเกษตร ส่วนการไฟฟ้าไปผลิตเขามองเรื่องผลิตไฟฟ้าครับจะปล่อยน้ำมากเกินไปก็ เดี๋ยวไม่พอผลิตกระแสไฟฟ้าในบางช่วง แต่บางช่วงเขาขาดแคลนน้ำก็ต้องปล่อย คือชาวบ้านมีพืชผลทางการเกษตร แย่แห้งแล้งจะตายไม่ตายแหล่แล้วอ่ะถ้าไม่ปล่อยน้ำมันตายแน่ๆอะไรเงี้ยนะครับกก็ต้องบริหารจัดการให้ดีนะครับ ส่วนการท่องเที่ยวนี่ไม่เกี่ยวเลย จะจะมีน้ำหรือไม่มีน้ำก็เที่ยวตลอดนะครับพวกท่องเที่ยว ถึงกับเห็นได้ว่า ตรงตรงนั้นฝนตก ฝนตกนะครับ ทางด้านหน้าเขื่อนเขาเรียกหน้าเขื่อนป่าไม่รู้นะ ทางด้านนี้เขาเรียกท้ายเขื่อนผมงงนะไปดูกูก็นะอีกทีหนึ่งนะ ฝั่งที่ที่มีน้ำที่เป็นอ่างเก็บน้ำเขื่อนเนี่ย ำก็ลงอย่างน่าใจหายเลยนะครับเนี่ย เพราะว่าช่วงนี้ ในในฤดูน้ำดีก็จะเป็น มีเขื่อน เอ้ยมีมีน้ำเยอะกว่านี้แล้วนะครับ ฝนก็ตกลงมาน้อยนะครับ ก็เจ้าหน้าที่ชงทานก็รายงานให้ดีว่าเขื่อนระวันน้ำไม่พอแล้ว ก็ต้องให้ชาวบ้านปลูกพืชผักผลไม้ที่ ใช้น้ำนน้อยๆถั่ัวกันไปครับ ส่วนทำนาก็ช่วยตัวเองนะครับอดใช้น้ำเยอะกว่าเพื่อนเลย ส่วนปลูกถั่วปลูกนาปลูกไร่เนี่ย ก็ไม่ได้ใช้ใช้น้อย วันนี้เขาไม่เก็บตังค์ผมเลยนะ ฟรีครับปกติเข้ามาน่าจะเก็บตังค์นคไุ้คุ้บี้ยเลี้ยงเจ้าหน้าที่ไม่ควรมานอยเกินทะลุทางเดียวห้ามกลับรถ ขึ้นด้วย ทือกเขาสลับซับซ้อน ไปอีกสองสารูปนะ ดู Google เอาเองนะครับริงหน้าช่วงน้ำท่วมตรงนี้น่าจะท่วมได้ น้อยจริงๆ นะครับ